อะไรอ่ะเล่นไง จะนั่งอยู่เหรอคะเซล่า ฟอกอ๋อ สิงคโปร์เล่นกับพี่เขาเร็วลูก sister sister โอ้ เอจาไม่กลับคะเล่น้เลขึ้นไปข้างบนแล้วนเลจะลื่นสะพานขึ้นนะคะเดี๋ยวลื่นสไลด์ลงมา ไหนพี่ลงมารับแล้ว one two three อ๋อ come on come on าแล้ว พี่มาแล้วว้าพี่ันว้าพี่นันปุ๊บเลย ta ta ta ta ta ta ta Mama, mama, mama. mama, mama mama, Tại nó không qua đâu Không qua đâu กลัวกลัวน่าระวังลูกระวังเขียงจ่ายเลยจุ๊บเลยนี่บ๊ายบายเนี่ย น้องบน บนยาเลยบนบนไป น้องเซร่าไปเล่นนู้นค่ะ มีรถเด็กด้วย Hira, hira. Selamat Abi. wow, wow. đ ồ ถด้วยนะ ขับรถมือซ้ายด้วยปอยมือเออ มีเกมให้เล่นนะนะข้างบนข้างบนมีเกมให้เล่นอ่ะเรามาเล่นกันน้องเซรามอนและอย่าลืมติดตามช่องของเซรามไม่สิ้นกันได้อีกนะคะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะ และอย่าลืมเข้ามาสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย